สวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ก็ได้รับเกียรติให้มาพบกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับ ประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้คือการฝังฟอนต์เข้า PowerPoint ครับพูดอย่างนี้นี่อาจจะงงนะครับ แต่ว่าอาจารย์คงจำได้นะครับ ว่าผมรณรงค์ให้อาจารย์ใช้ฟอนต์ที่ถูกกฎหมายครับเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในอนาคตนะครับ ฟอนต์ถูกกฎหมายเนี่ยครับก็คือฟอนต์ที่ ซิป้านะครับซอฟต์แวร์อินดัสทรีโปรโมชั่นเอเจนซี่หรือสำนักงงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติกระทรวง ICT เป็นคนสร้างขึ้นมานะครับ เป็น 13 ฟอนต์ฟรีมาตรฐานนะครับ โดยที่อาจารย์สามารถเข้าไปดาวน์โหลดฟอนต์นี้นะครับได้หลายวิธีครับ อาจารย์อาจจะพิมพ์คำว่าซิป้า วงเล็บเว้นวรรคฟอนต์นะครับในในในใน Google นะครับ แล้วก็โหลดออกมานะครับ จะเห็นลิงก์หลายอันมันจะพามาสู่หน้าจอนี้ครับ13 ฟอนต์แห่งชาติ และมีโลโก้ซิป้าอยู่นะครับ ซึ่งอาจารย์จะสามารถดาวน์โหลดฟอนต์อันนี้นะครับ ลงทั้ง PC หรือทั้งคอมพิวเตอร์ที่เป็น Mac OS ได้นะครับ ก็จะมีไฟล์ให้ดาวน์โหลดนะครับ ซึ่งเวลาอาจารย์ดาวน์โหลดแล้วเนี่ยอาจารย์จะได้ฟอนต์ชุดใหม่ขึ้นมานะครับ ใช้ชื่อง่ายๆว่า th th มาจากไทยแลนด์นะครับ แล้วก็สารบัญครับ ซึ่งจะมีทั้งแบบปกติ แบบตัวหนา นะครับ แบบตัวเอียง นะครับ แล้วก็ทั้งหนาทั้งเอียง อย่างภาพที่เห็นตรงนี้นะครับ สวยงามครับ แล้วก็ภาษาอังกฤษก็ขนาดก็เท่ากับภาษาไทยด้วย อาจารย์ใช้ฟอนต์ตรงนี้นะครับ ถือว่าถูกลิขสิทธิ์ครับ ไม่เสียตังค์นะครับ แล้วก็ใช้ง่ายครับ ดังนั้นอาจารย์ก็สามารถหลังจากติดตั้งแล้วนะครับ เปิด powerpoint ขึ้นมาครับ เช่น ตรงนี้นะครับอาจารย์พิมพ์พิมพ์ ชื่อสไลด์เข้าไปหรือพิมพ์ข้อมูลในสไลด์เข้าไปนะครับจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษบวกกับภาษาไทยก็ได้อย่างนี้นะครับ ตอนนี้เนี่ยฟอนต์ที่เขาสร้างไว้ให้เป็นฟอนต์ default หรือค่ามาตรฐานจะเป็นอังสนา UPC นะครับเมื่อกี้ขึ้นมา หรืออังสนานิวนะครับถ้าอาจารย์จะเปลี่ยนเป็น TH สารบัญนนะครับก็ง่ายๆครับ เลื่อนลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งอาจารย์เจอฟอนต์ที่ชื่อว่า TH สารบัญนนะครับ โอเคครับ อันนี้นะครับ จะเห็นได้ว่าฟอนต์จะถูกปรับขนาดนะครับ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย จะค่อนข้างจะเท่ากัน แล้วเมื่ออาจารย์นำเสนอนะครับ ก็จะเห็นว่า มันค่อนข้างจะคมชัดนะครับ อ่านง่ายนะครับ แล้วก็ดูเป็นระเบียบครับ ทีนี้เมื่ออาจารย์ทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บ ปกติสิ่งที่อาจารย์ทำก็คืออาจารย์ก็ไปกดปุ่มบันทึกใช่ไหมครับ อาจารย์เลือกที่ destination folder ที่อาจารย์จะบันทึกแล้วอาจารย์ก็กด save ครับตรงนี้จริงๆแล้วก็เสร็จนะครับ แต่ปัญหาก็คือบางครั้งอาจารย์เดินไปที่ห้องเรียน แล้วอาจารย์ก็ไปเปิด powerpoint ไฟล์ที่อาจารย์เซฟขึ้นมาเนี่ยแล้วก็พบว่าฟอนต์มันเปลี่ยนไปครับหรือบางทีนะครับถ้าโชคร้ายมากๆเนี่ยฟอนต์บางอย่างจะกลายเป็นกล่องสี่เหลี่ยมไปเลยอ่านไม่ออกเลยครับ หรือถ้าอ่านออกบางทีก็ยึกยือเยื้องไปหมด เสียอารมณ์จริงๆครับ เพราะว่าต้องมานั่งจัดใหม่นะครับดังนั้นตรงนี้ผมจะขออนุญาตเสนอวิธีแก้ครับ คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าคอมพิวเตอร์ ในห้องเรียนที่อาจารย์ไปใช้เนี่ยเขาไม่มีฟอนต์ th สารบัญนะครับ วิธีแก้ไขโดยอาจารย์เองเนี่ยก็ง่ายมากครับเวลาที่อาจารย์ทำ powerpoint สไลด์เสร็จนะครับให้อาจารย์ไปที่ไฟล์ครับ นะครับแล้วก็เลือกบันทึกเป็นหรือ Save As นะครับซึ่งตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Office 2010 2007 2003 คล้าย ๆ กันนะครับ เสร็จแล้วเวลาที่อาจารย์เลือกบันทึกเป็นหรือ Save As นะครับ อาจารย์จะมีออปชันเขียนว่าเครื่องมือหรือ Tools ครับอาจารย์เลือกลงไปนะครับ แล้วก็จะพบว่ามันมีตัวเลือกชื่อว่า Save Options นะครับ หรือทางเลือกในการบันทึกนะครับ คลิกเข้าไปครับ อาจารย์จะพบหน้าจอประมาณนี้นะครับ ให้อาจารย์มองลงมาข้างล่างครับ มันจะมีเขียนว่า embed fonts in the file นะครับ หรือฝังฟอนต์เข้าไปยังไฟล์นี้นะครับ อาจารย์ติ๊กถูกเลยครับ นะครับ ติ๊กถูกปุ๊บเนี่ย มันจะมี2องอปชันให้เลือกครับ ออปชันบนนะครับ เขาจะฝังฟอนต์ เฉพาะตัวอักษรที่อาจารย์ใช้ลงไปในไฟล์นี้ จะทำให้ไฟล์ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป นะครับแต่ถ้าเกิดอาจารย์จะต้องไปแก้ไขเอกสารยื่นมาอาจจะเป็นข้อเดือดร้อนเพราะว่าตัวอักษรที่อาจารย์ยังไม่เคยเซฟมาก่อนมันจะไม่ไปด้วย ดังนั้นด้วยส่วนใหญ่นะครับผมจะแนะนำให้ติ๊กออปชันที่ 2 ครับ embed all characters นะครับ ตรงนี้ครับถ้าอาจารย์เลือกตรงนี้ปุ๊บนะครับ ts สารบัญทั้งหมดที่อาจารย์ใช้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรที่ได้มีอยู่ในสไลด์ของอาจารย์ หรือว่ายังไม่มีก็ตามเนี่ยจะถูกบันทึกไปหมดในไฟล์นั้นเลย ข้อดีก็คือถ้าอาจารย์ไปอินดิทใหม่นะครับ มันจะทำได้เลย ข้อเสียนะครับซึ่งก็ไม่มากหรอกครับคือมันจะทำให้ขนาดไฟล์ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับตรงนี้อาจารย์ลองดูได้ อาจารย์เลือกตรงนี้นะครับติ๊กถูกที่ embed fonts in the file แล้วก็เลือกตรงนี้ครับ embed all characters นะครับหรือฝังทุกๆฟอนต์ ทุกๆ ตัวอักษรนะครับ แล้วก็กดโอเคครับ แล้วก็บันทึกครับเพียงเท่านี้ครับ เสร็จแล้วครับ อาจารย์ไปใช้ที่ห้องไหนนะครับ ก็จะสามารถใช้ได้ตามปกติฟอนต์ไม่เปลี่ยนนะครับ แล้วก็สามารถแก้ไขได้ด้วยครับ เอาละครับจบตรงนี้ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรยากเกินทำนะครับ อย่าลืมนะครับ e-learning มันของไม่ยากถ้าเรามีใจ จะลองใช้นะครับ หากมีปัญหาอะไรก็โทรมาที่เบอร์ 2222 สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ พร้อมให้บริการครับ ขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ